boleh mengajukan satu pertanyaan lagi. Iya, saya mendengarkan Anda. Kapan saya akan menerima uangnya? Jika Anda memilih transfer melalui bank, paling cepat satu atau dua bulan. Selama itu, dalam hal ini, saya juga akan memilih pengembalian secara tunai. สำหรับบทเรียนที่7 ตอนที่3 นี้ นักท่องเที่ยวยังตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกว่า พวกเขาจะได้รับเงินเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 หรือ 2 เดือน นักท่องเที่ยวอุทานว่านานอย่างนั้นเชียวหรือ และเปลี่ยนใจมาขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดแทนสำหรับประโยค Terima kasih. Dengan ini, saya akan bias membelikan mainan หรือ boneka buat keponakan perempuan saya. แปลว่าขอบคุณค่ะ ด้วยเงินนี้ ฉันจะสามารถซื้อของเล่นให้หลานสาวคำว่า membelikan แปลว่า ซื้อคำว่า mainan แปลว่าของเล่นคำว่า buat แปลว่าสำหรับสำหรับประโยค boleh mengajukan satu pertanyaan lagi แปลว่า ขอถามอีกคำถามหนึ่งคำว่า boleh แปลว่า สามารถคำว่า mengajukan อ่านว่าเหมืองาตูกัน แปลว่าเติมตั้งคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan แปลว่า คำถามคำว่า lagi แปลว่าอีกครั้งสำหรับสำนวน mengajukan satu pertanyaan lagi แปลว่า อีกคำถามหนึ่งสำหรับประโยค iya saya mendengarkan anda แปลว่า ได้ค่ะดิฉันฟังคุณอยู่ ประโยคนี้อาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า เชิญถามได้เลยค่ะ คำว่า mendengarkan เมินเดิงากันแปลว่าฟังสำหรับประโยคคำถาม kapan saya akan menerima uangnya แปลว่า ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่คำว่า kapan แปลว่า เมื่อไหร่คำว่า akan แปลว่าจากคำว่าม e n e r i m a แปลว่า ได้รับคำว่า uangnya แปลว่า เงินนั้น เกิดจากการนำคำว่า uang มาผสมกับคำว่าเนี่ยเพื่อหมายถึงเงินที่ได้กล่าวถึงมาแล้วสำหรับประโยค Jika Anda memilih transfer melalui bank, paling cepat satu. าเตาดัวแปลว่า ถ้าเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร เร็วที่สุดอย่างน้อยก็หนึ่งหรือสองเดือนคำว่าจิกาแปลว่า ถ้าคำว่าอ anda แปลว่า คุณคำว่า m ม m i l i แปลว่า เลือกคำว่า transfer แปลว่า การโอนคำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่าบังแปลว่า ธนาคารคำว่าปาลิ n แปลว่า ที่สุดคำว่าจะปัดแปลว่า เร็วคำว่า s a ตุแปลว่าหนึ่งคำว่าาเตาแปลว่า หรือคำว่าด u วแปลว่า สอง คำว่า bulan แปลว่าเดือนสำหรับประโยค Selama itu, dalam hal ini, saya juga akan memilih pengembalian secara tunai. แปลว่า นานขนาดนั้นเลยหรือครับ ในกรณีนี้ ผมก็ของเงินคืนเป็นเงินสดดีกว่าคำว่า selama itu แปลว่างานขนาดนั้นเลยหรือคำว่า dalam แปลว่าในคำว่า h าวแปลว่า กรณีคำว่า ini แปลว่านี้คำว่า juga แปลว่า ด้วยคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า pengembalian เออเงื่มบาเลียน แปลว่า คืนคำว่า secara แปลว่า บน ที่ คำว่า tunai แปลว่า สด เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า secara tunai แปลว่า เป็นเงินสด